IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การพัฒนาการฟังโดยใช้เว็บไซต์ ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟังอยู่มากมาย เช่น รายการโทรทัศน์ ที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบางรายการอาจมีคำบรรยายภาษาไทยกำกับด้วย นอกจากนี้ยังมีรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ ภาพยนตร์ หรือเพลงภาษาอังกฤษ ในโลกออนไลน์ ผู้เรียนยังสามารถเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ที่มีการแบ่งปันไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอ เช่น YouTube หรืออาจฝึกฟังจากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการฟังโดยเฉพาะเช่น British Council และ Brando's ESL Cyber Listening Lab YouTube ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่มากในระบบอินเทอร์เน็ต หลายองค์กรและสถาบันการศึกษา เปิดช่องหรือ Channel ที่มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ Channel หนึ่งที่จะขอแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ก็คือ ช่อง VOA Learning English ของสถานีวิทยุ Voice of America ประเทศอเมริกา ช่อง VOA Learning English ประกอบด้วยวิดีโอคลิปในหลายหัวข้อเช่น EIM English in a Minute หรือเรียนภาษาอังกฤษใน1นาที Talk to Us Conversation Practice ซึ่งแสดงการฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษ American Stories เป็นคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกา นอกจากนี้ยังมีคลิปรายงานข่าวต่างๆ อีกมากมายให้ผู้เรียนเลือก เรามาดูตัวอย่างคลิปในหัวข้อ EIM English in a Minute กันดีกว่านะคะ EIM นำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับสำนวนหรือ idiom ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลาคลิปละ1นาที ทุกคลิปจะมีการแทรกคำบรรยายภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนได้อ่านประกอบการฟัง ภาษาอังกฤษที่ใช้จะค่อนข้างง่าย และพูดไม่เร็วนัก เหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งฝึกการฟังที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่งเลยค่ะ เว็บไซต์ที่ 2 ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการฟังคือเว็บไซต์ของ British Council ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักร โดยตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปะวัฒนธรรมกับนานาชาติ เว็บไซต์ของ British Council ประกอบด้วยบทเรียนในหลาย ๆ หัวข้อ หนึ่งในนั้นคือ บทเรียนฝึกทักษะการฟัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ A1 ระดับเบื้องต้น A2 ระดับเริ่มเรียน B1 ระดับกลางตอนต้น และ B2 ระดับกลางตอนปลาย แต่ละบทเรียนประกอบด้วยหลายกิจกรรม ในกิจกรรมก่อนการฟังหรือ preparation ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญในเนื้อเรื่อง รูปแบบกิจกรรมเป็นการจับคู่คำกับความหมายที่ให้ไว้ จากนั้นผู้เรียนสามารถคลิกฟังเนื้อหา หรืออาจดาวน์โหลดมาเก็บไว้ฟังทีหลังก็ได้ หลังจากฟังเสร็จ ผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจในการฟัง จากการทำแบบทดสอบ เช่น การอ่านข้อความและเลือกคำตอบถูกผิด อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการทดสอบคำศัพท์หลังการฟัง โดยการนำคำศัพท์ไปเติมในประโยคที่ถูกต้อง ในตอนท้ายผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัด เฉลย และบท หรือ transcript ได้ หรืออาจจะเปิดฟังบทอ่านอีกรอบ แล้วอ่าน transcript ที่ให้ไว้ก็ได้ หากผู้สอนหรือผู้เรียนลองค้นหาเว็บไซต์ฝึกการฟังผ่าน Google เว็บไซต์แรก ๆ ที่ถูกแสดงในผลการค้นก็คือ Randall's ESL Cyber Listening Lab ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม และได้รับการแนะนำจากนักการศึกษาทั่วโลก รวมทั้งจากสื่อต่างๆ ค่ะ ข้อดีของ Randall's ESL Cyber Listening Lab คือ มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของปริมาณแบบฝึกหัด หัวข้อการฟัง ระดับความยากง่ายของภาษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกฝึกฟังระดับใด หรือหัวข้อใดก็ได้ตามความต้องการค่ะ แบบฝึกการฟังใน Randall's ESL Cyber Listening Lab แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ง่าย ปานกลาง และยาก โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้ 1. General Listening Quizzes เป็นการฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน 2. Basic English Quizzes เป็นแบบฝึกการฟังสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นไปจนถึงปานกลาง 3. listening quizzes for academic purposes เป็นแบบฝึกการฟังเพื่อการสอบต่างๆ เช่น TOEFL หรือ TOEIC 4. 20 minute ESL vocabulary lessons เป็นแบบฝึกการฟังเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์และการออกเสียง 5. language learning and life tips เป็นแบบฝึกการฟังเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษา 6. Long conversations with real video เป็นแบบฝึกการฟัง โดยการชมการสัมภาษณ์และการสนทนาโต้ตอบกัน ยกตัวอย่างเช่น ในหัวข้อ General English Quizzes แบบฝึกหัดจะแบ่งเป็นระดับง่ายหรือ easy ปานกลางหรือ medium และยากหรือ difficult ในแต่ละระดับมีแบบฝึกหัดประมาณ 50 เรื่อง แบบฝึกหัดในเว็บไซต์นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักคือ แบบฝึกหัดก่อนการฟัง pre-listening exercises แบบฝึกหัดการฟัง listening exercises กิจกรรมเรียนรู้ไวยากรณ์ grammar แบบฝึกหัดหลังการฟัง post listening exercises และการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ online investigation แต่ละแบบฝึกหัด จะมีการให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ระดับความยากง่าย level หัวข้อ topic ประเภทของบทฟัง type ผู้พูด speakers และความยาวของบทฟัง length ในส่วนของแบบฝึกหัดก่อนการฟัง หรือ pre-listening exercises ประกอบด้วยคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับบทฟัง เช่น ในตัวอย่างนี้ เป็นบทฟังเกี่ยวกับ 1 วันที่โรงเรียน หรือ A Day at School ซึ่งเป็นบทฟังที่เกี่ยวกับ 1 วันของชีวิตนักเรียน ประกอบด้วย ชั่วโมงเรียน วิชาเรียน อาหาร กฎ การแต่งกาย และกิจกรรมนอกหลักสูตร ในส่วนที่ 2 แบบฝึกหัดการฟัง หรือ listening exercises เป็นการฟังและทำแบบฝึกหัดในรูปแบบตัวเลือก หรือ multiple choices เพื่อทดสอบความเข้าใจในการฟัง มีการตรวจให้คะแนน และมีสคริปต์ให้ดูบท และมีแบบฝึกหัดแบบเติมคำด้วยค่ะ ส่วนที่ 3 คือ กิจกรรมเรียนรู้ไวยากรณ์ หรือ grammar ประกอบด้วยวิดีโอสอนไวยากรณ์ เราลองไปชมคลิปกันนะคะ หลังจากจบคลิปสอนไวยากรณ์ จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติม โดยให้ผู้เรียนจับคู่ส่วนต้น และส่วนท้ายของประโยคเข้าด้วยกัน ส่วนที่ 4 คือ แบบฝึกหัดหลังการฟัง post listening exercises เป็นคำถามที่ให้ผู้เรียนจับคู่ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้ฟังไป เช่น ในตัวอย่างนี้ ผู้เรียนจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในประเทศที่อาศัยอยู่ ส่วนที่ 5 คือ การสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ Online Investigation เป็นวิดีโอคลิปที่มีเสียงผู้เรียนจากประเทศต่างๆ เล่าเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด เราลองไปฟังเสียงดูนะคะ Hi, I'm Kayla and I'm going to talk about a typical day at school for me. I'm a teacher and I'm a student, so I have two different school schedules. As a teacher, I'm almost always going to school on Mondays through Fridays from 8.15 to 3.45. I teach second grade and I work for the public school system so we do get breaks such as today which is a Monday and I'm at home on spring break but unless we're having a vacation or it's summertime and there's no school I am usually at school. Uh, Monday through Friday. I hardly ever skip school, but sometimes I do take a sick day. As a student myself, my schedule is a lot more varied and a lot more flexible. I'm in an online program, so I sometimes will go to school, quote unquote, on Tuesday nights at 11 I might go to school at Saturday mornings at 6 in the morning. It just depends when I have time and how much work I have each week. หลังจากที่ได้ทำความรู้จักเว็บไซต์สำหรับพัฒนาทักษะการฟังกันไปแล้ว ทุกคนอย่าลืมไปฝึกฟังในเว็บที่นำเสนอไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ